มาตรฐานด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการบริการด้านการบิน อุตสาหกรรมการบินจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัย และที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีการบริการที่เป็นมาตรฐาน หลักการง่าย ๆ เราจะใช้หลักการ 3S ดังนี้ 1. เรื่องของความปลอดภัยหรือ safety โดยเฉพาะสำหรับการบินความปลอดภัยต้องมาก่อน โดยถือว่าเป็นความสำคัญขั้นพื้นฐาน ในทุกแง่มุมของการทำงาน ทั้งฝ่ายปฏิบัติการบิน ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องบิน ฝ่ายบริการภาคพื้นเป็นต้นสำหรับเอที่2ก็คือ security ก็คือการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการรักษาความปลอดภัยจะดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ภาคพื้น รวมถึงประชาชนที่ไปใช้บริการ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองด้านการบินพลเรือน จากการกระทำอันเป็นการแทรกแซง โดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินพลเรือน ต้องปราศจากการถูกคุกคาม ซึ่งเป็นไปตามภาคผนวกที่ 17 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งอนุสัญญา ว่าด้วยการบินบนเรือระหว่างประเทศ และ S สุดท้าย S ที่ 3 ก็คือ services หรือการบริการ ซึ่งเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินหลากหลายด้วยกัน เช่น การบริการของธุรกิจสายการบิน ได้แก่การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การให้บริการเครื่องดื่มและอาหาร การซ่องบำรุงอากาศยาน การอำนวยการบิน การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีเป็นต้น รวมทั้งการบริการที่เกิดขึ้นของท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นการบริการผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ได้แก่ มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ ของท่าอากาศยานที่จัดไว้ให้เครื่องบินขึ้นลง การนำเครื่องเข้าจอดที่ลานจอดอากาศยาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งจะต้องมีความเป็นมาตรฐาน เพียงพอและที่สำคัญต้องมีความปลอดภัย